ขันธมยังอาดิตะปริยายะสุตังพนามเสเอวเมสุตัง เอกังสมยังภะกวารายายังวิหารติขยาสิเสสัทิงภิกขุสหเสนะตันระโคภะกวาภิกขุอามันเตสิ สับังพิกเวอาริตังกินจะพิกเวสับังอาริตังจะคุ้งพิกเวอาริตัง รูปาริตังจะคูวิญญาณังอาริตังจะคูสัมภัสโสอาริตงยามปินังจะคูสัมภัสสะปัจจยาอุปัจติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวา ตามติอาดิตังเกณอาดิตังอาดิตังราคกินาโดสกินาโมหกินาอาดิตังจาติยาชรามรเนนาโสเกหิปริเนเวหิดุเกหิโดมนาเสหิอุปายาเสหิอาริตันติวดามิโสตังอาริตังสัตดาอาริตัง โสตวิญญาณังอดิตังโสตสัมภัสโสอดิโตยามปิดังโสตสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวลยิตังสุขังวาลุขังวาลุขมาสุขังวาตามปิอาดิตังเกณะอาดิตังอาดิตังรากกินาโดสกินาโมหกินาอาดิตังชาติยาชรามรเนนะ โสเกหิปริเดเวหิดุเกหิโดมนัสเซหิอุปายาเซหิอาริตันติวดามิทานังอาริตังกันทาอาริตังทานวิญญาณังอาริตังทานสัมภัสโสอาริโตยามปิดังทานสัมภัสสะปัจจยาอุปจจติเวทยิตัง สุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตรมปิอาดิตังเกนาดิตังอาดิตังรากกินาโดสกินาโมหกินาอาดิตังญาติยาจรามรเนนะโสเกหิปริเดเวหิดุเกหิโดมนาเซหิ อุปายาเซหิอาดิตันติวดามิยิวหาอาดิตัง ลาสาอดิตัง จิวห้าวิญญาณังอดิตัง จิวห้าสัมปัสโซอดิตนยามปิดังจิวห้าสัมปัสสปัจจยาอุปัจจติเวทยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตามปิอาดิตัง เกณะอาดิตังอาดิตังรากกินาโดสกินาโมหกินา อาดิตังญาติยาจรา มรเนนะโสเกหิปริเนเวหิลุเกหิโดมนาเซหิปายาเซหิอานิตันติวดามิ กายโยอานิโตนโพธบานิตัง กายวิญญาณังอานิตัง กายสัมผัสโสอานิโตน ยามปิดังกายสัมผัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตามปิอาดิตังเยนะอาดิตังอาดิตังราคกินาโดสักกินาโมหกินา อาดิตังจาติยาชรามรเนนา โสเกหิปริเดเวหิดุเคหิโดมนัสเซหิอุปายาเซหิอาริตันติวดามิมโนอาริโตธรรมาอาริตามโนวิญญาณังอาริตังมโนสัมภัสโสอาริโตยามปิดังมโนสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวา ทรมติอาดิตัง เกณอาดิตังอาดิตังรากกินาโดสกินาโมหกินาอาดิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเดเวหิลุเกหิโดมนาเสหิอุปายาเสหิอาริตันติวดามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกร चाकु समिं विनिभिन्नति रूपे सुपिनिभिन्नति चाकुविज्ञाने विनिभिन्नति चाकुसंहसे विनिभिन्नति यामिदं चाकुसंहस पचया उपचति वेदयितं सुखं वा दुःखं वा अदुःखमसुखं वा तस्मिं विनिभिन्नति सो तस्मिं विनिभिन्नति สัตเตสุปินิบินติ โสตวิญญาเนปินิบินติ โสตสัมภเสปินิบินติยามปิดังโสตสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตาสมิงปินิบินติภานาสมิงปินิบินติ รันเทสุปินิบินติ ทานวิญญาเนปินิบินติทานสัมภัสเสปินิบินติยามปิดังทานสัมภัสปัจจยาอุปจติเวดยิตังสุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตาสมิงปินิบินติจิวหายาปินิบินติราเสสุปินิบินติจิวหาวิญญาเนปินิบินติ จิวห้าสัมภัสเสปินิปินติยามปิดังจิวห้าสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวดยิตังสุขังวาลุขังวาลุขมาสุขังวาตาสมิงปินิปินติกายสมิงปินิปินติโทพเมสุปินิปินติกายวิญญาเนปินิปินติกายสัมภัสเสปินิปินติ ยามปิดังกายสัมผัสปัจจยาอุปัจจติเวทจิตังสุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตาสมิงปินิบินติมานาสมิงปินิบินติธรรมเมสุปินิบินติมโนวิญญาเนปินิบินติมโนสัมผัสเสปินิบินติ ยามปิดังมโนสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวรยิตัง สุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตาสมิงปินิบินติ นิบินดังวิราชติ วิรากาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานังโหติขีนาชาติบุสิตังพระมจริยังกาตังกรณียัง นาปรังอิทัตายาปิปัจานาติติอิดามโวจะภะกวาอาตมนาเตปิกขุภะกวโตภาสิตาพินันดุงอิมาสมิงจัปนาเวยาการณสมิงพันยมาเนตาสาภิคขุสหัสสะอนุปาดายะอาสเวหิจิตานิวิมุจิงสุติ